แค่หนึ่งคำถามที่ฉันอยากจะถามเธอสักหน่อยหนึ่งถ้าหากวันหนึ่งไอ้คนให้ฉันน่้มันไม่เหลืออะไร จะปล่อยมือไหม ถ้าหากไม่ได้เป็นแบบคนที่เธอเคยฝัน ถ้าเกิดสิ่งที่เธอต้องการฉันทำไม่ได้อย่างนั้น ต่อไปชินใจสักนิดว่าที่เธอเลือกยังเป็นฉัน และคงไม่มีกี่คำถามที่ฉันรอฟังจากปากเธอ ต่อไปลืมแล้วสองเรามันจะเป็นอย่างไร ในวันถัดไปเอเอละฉันก็คงต้องรู้ตัวที่ตั้งคำถามเพราะฉันกลัวคำตอบไม่ดี้องทิ้งชั่วบางทีที่แปลว่าฉันรวนเพราะฉันกลัวว่าเธอจะจากไปขอฟังแค่เพียงคำตอบที่ออกมาจากใจเธอ ฉันรู้ตัวว่าฉันมันไม่ค่อย ดีทั้งรถแพงและเงินแสนก็ยังไม่ค่อยมีขอโทษด้วยที่ผมทำตัวไม่ค่อยดีไม่ชอบที่ขอโทษที่ I'm sorry ไม่ได้เป็นแบบคนที่เธอเคยฝัน ถ้าเกิดสิ่งที่ต้องการฉันทำไม่ได้อย่างนั้น ต่อไปฉันใจสักนิดว่าที่เธอเลือกยังเป็นฉัน และคงไม่มีอีกคำถามที่ฉันรอฟังจากปากเธอถ้าหากไม่ได้เป็นแบบคนที่เธอเคยฝัน แต่เกิดสิ่งที่เธอต้องการฉันทำไม่ได้ างนั้นต่อไปชื่ใจสักนิดว่าที่เธอเลือกยังเป็นฉัน และคงไม่มีกี่คำถามที่ ฉันรอฟังจากปากเธอถ้าหากฉันไม่ได้เป็นแบบเมื่อก่อนขอโทษด้วยทำไมได้อย่างที่บอกขอโทษที่ที่ผมมันกระจอก สัญญาไม่ว่าจะรักกันตลอด และตอนนี้ฉันต้องการเป็นคำตอบหลายคำถามยายเธอนำมาบอกพูดสักนิดทำให้ฉันนั้นเชื่อใจ แค่อยากรู้ก่อนที่มันจะใช้ไป พอกลัวว่าวันหนึ่งไอ้คนอย่างฉันนั้นมันจะทำด้วยคนอย่างเธอเบื่อ ไม่มีอะไรที่เธอต้องการแค่เพียงเวลาไม่นานก็คงจะทำให้เธอเอื่อมและเข้าใจแต่ทน มามากมายตลอดที่ผ่านมาคงทำให้เธอเหนื่อย และก็รู้ตัวเองเสมอคนแบบฉันมันไม่เคยจะดีอะไรเลยเห็นหนึ่งคำถามที่ฉันอยากจะถามเธอ สักหน่อยหนึ่งถ้าหากวันหนึ่งไอ้คนอย่างฉันน่ะนมันไม่เหลืออะไรจะปล่อยมือไหมถ้าหากไม่ได้เป็นแบบคนที่เธอเคยฝัน ถ้าเกิดสิ่งที่เธอต้องการฉันทำไม่ได้อย่างนั้น ตอบให้ฉันใจสักนิดว่าที่เธอเลือกยังเป็นฉัน และคงไม่มีกี่คำถามที่ฉันรอฟังจากปากเธอ